ค่อนข้างที่จะขับรถมาได้แบบมั่นใจ เพราะว่าเครื่องยนต์ของเจ้าเอ x l s t คันนี้ เครื่องเสียงที่เป็นจอซิงสองให้ตายเถอะ ผมเพลิดเพลินกับดนตรีที่ผมเปิดฟังใน YouTube นี่อธิบายตัวรถที่เข้าใจ เข้าใจดีมากเลยครับอาชีพไม่เคยรู้ก็รู้นะ ผมไม่รู้บางตัวใช้ทำอะไรก็โอเคเลยครับยอดเยี่ยมเลยฮะก่อนที่เราจะนำรถไปส่งให้คุณกรกิจที่จังหวัดชัเชิงเซานี่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะก็ เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสเมฆฝนที่ตกลงมาก็เหมือนกับพลน้ำมนต์จากพระเจ้า ที่จะอวยพรให้ลูกค้านำรถคันนี้ไปใช้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยเงินทอง แต่ก่อนที่เราจะนำรถคันนี้ออกไปส่งนะก็ในช่วงสถานการณ์มาตรการโควิดแบบนี้ เราก็จะทำการพ่นฆ่าเชื้อ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ลูกค้าสบายใจ น้ำยาแอลกอฮอล์ที่ผมใช้ตัวนี้ก็เป็นสูตรเดจอรล แอลกอฮอล์75%ไม่ทำลายพื้นผิวคอนโซลนะโอเค เรามาพ่นกันเลย อันดับแรกเราต้องพ่นมือจับประตู นี่พ่นไปเลย บริเวณมือจับประตูนะจุดที่มือสัมผัสเนี่ยเราฉีดไปได้เลย ไม่ว่าจะเป็นหัวเกียร์ บริเวณมือจับประตู คอนโซลหน้าจอสัมผัสต่างๆพ่นไปเลย โอเค แล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปส่งรถลูกค้าที่โรงงานลูกค้าเนื่องจากว่าลูกค้าไม่มีเวลามารับรถ แต่ต้องการใช้รถเดี๋ยวเราจัดให้นะ โอเค เดินทางกันเลย let's go โอเค ตอนนี้ผมก็เดินทางออกมาจากปทุมได้เกือบ 100 กิโลเมตรแล้วสถานที่ที่ผมจะไปส่งคุณแม็กซ์ จ้าของรถ XL State คันนี้อยู่ที่ชะเชิงเซานะก็ผมค่อนข้างที่จะขับรถมาได้แบบมั่นใจ เพราะว่าเครื่องยนต์ของเจ้า XL State คันนี้ 160 แรงม้าพร้อมกับนี่เครื่องเสียงที่เป็นจอซิงสองให้ตายเถอะ ผมเพลิดเพลินกับดนตรีที่ผมเปิดฟังใน YouTube นี่มันเยี่ยมไปเลยนะและที่สำคัญระบบความปลอดภัยของคันนี้กับการใช้วิทยุก็คือพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนี่ ผมสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยได้เลย โดยที่สายตาของผมนี่จ้องมาที่ทางข้างหน้านะและถ้าลูกค้าที่ใช้ iPhone สามารถคุยกับ Siri ได้อีกด้วยนะให้ตาย ส่วนระบบไฟฟ้าของ Ranger XL Stick คันนี้ก็จะมีทั้งกระจกมองข้างที่ปรับแบบไฟฟ้าพวงมาลัยที่สามารถที่จะยกขึ้นยกลงได้นี่ ใครที่มีรูปร่างที่ใหญ่โตเหมือนผมก็ยกให้สุดไปเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ก็มีด้วยกันถึง 6 เกียร์ โอเค เดี๋ยวผมเดินทางต่อไปเรื่อยๆ แล้วถ้าถึงที่หมายแล้วเราก็ถามความรู้สึกของคุณแม็กซ์ ว่าถูกใจเรนเจอร์คันนี้แค่ไหนนะ โอเค let's go ก็คือมันจะมีวารันตีให้คูปองฟรีค่าแรงให้5ใบ5ระยะเป็นเบอร์ศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศนะคะในกรุงเทพและปริมณฑลหรือว่าพี่อยู่ภูมิภาคไหนพี่ก็ดูที่เล่มนี้ได้เลย มีคู่มือฉบับย่ออยู่ด้านหน้านะคะ จะเป็นภาพสีที่มีเวลาพี่แกะอ่านดูว่าสัญลักษณ์ตัวนี้โชว์หมายถึงอะไรสามารถใช้ร จังหวัดอุบลราชธานีนะคะถูกต้องนะคะพี่ก็คือกรณีที่พี่เกิดอุบัติเหตุนะคะ ก่อนที่พี่จะได้รับตารางกรมธรรม์นะคะให้พี่แจ้งเลขหมายตรงนี้ก่อนนะคะเป็นเลขที่รับแจ้งตารางกรมธรรม์นะคะประมาณ 25สวัสดีค่ะ วันนี้หนูแม่มาส่งมอบรถ XL ไกลถึงชาเชิงเซาเลย เรามาสอบถามความรู้สึกกับพี่แม็กกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้หนูแม่มาส่งรถถึงที่พี่แม็กรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจไหมเอ่ยดีใจมากดีใจมากดีใจมากครับเรื่องบริการไฟแนนซ์เป็นไงบมาะยอดเยี่ยมเลยครับง่ายเนาะพี่เนาะแล้วก็อธิบายตัวรถต่างๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เข้าใจเข้าใจดีมากเลยครับอาชีพไม่เคยรู้ก็รู้นะผมไม่รู้บางตัวใช้ทำอะไรก็โอเคเลยครับก็รู้เนี่ย ก็วันนี้นะคะหนูแอมมาส่งมอบรถก็รู้สึกขอบพระคุณพี่มากเลยนะคะ ที่พี่ให้หนูแอมดูแลนะคะ แล้วก็เผื่อมีลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ พี่แม็กซ์แนะนำให้หนูแอมดูแลได้นะคะ เรามีค่านำพาให้โอเคไม่มาขอบพระคุณนะคะพี่แม็กซ์วันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ